กิ้งก่าอเมซอน ไม่ใช่นะ กิ้งก่าไม่ใช่กิ้งก่ากูก็ยังกิ้งก่าอยู่นั่นแหละ ไดโนเสาร์ัสนะจ๊ะเพื่อนๆ กิ้งก่าอะไรตัวใหญ่มาเอกขนาดนี้ ไปเบ็ดเก้าสิครับวันนี้พาทัวร์มาที่เก้าร้อยไปจะได้เจริญก้าวหน้าก้าวหลังเฮ้ย อะไรของเขาอะอะไรของกิ้งก่าอู้ บอกมาสิครับไว้แปดแปดเก้าปะโถถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้กูเริ่มเก้าสิบเลยก็ดีอะเก้าสิบก็ได้สิบหมดนะเพื่อนอะไร อะไรครับสูโอ้โหเกมนี้มันดีอย่างนะตัวคูณนี่คือแบบสไลด์ไปเลยนะ ถึงเราว่ามันก็สไลด์ให้นะคูณอะเจดีคิวดีกว่า ว้ายได้บวกมาแทน ได้บวกมาแทน โห คลิกแรกสเก็ตเตอร์เข้า เอาดิ คลิกต่อไปอะไรจะเข้าครับ เอาโบอีกแล้วครับผม เอมาโอ้โห เอซอยหนึ่งมาเลยเพื่อนจังหวะนี้โอ้โห สวยดิว้าย สวยงามอารามชายไปดิอีกสี่ตัว อีกสี่เทือเขาเรียกว่าอีกสี่เทือว้าย อีกสิเถอะอโอ้โหสี่เอ้ยได้บวกอีกสองโอเคสวย รู้จักกันถือว่ารู้จักกันดีมาสองครับ โอ้โหบวกมาเกือบเท่าตัวหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆนะ ไม่ต้องเกือบหรอกเท่าตัวหนึ่งกูตกเลขแหละคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความ ทิงเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคะแนนนำนะครับน้องๆ หนูหนูโอ้ทุกคนวิอีแรงอีแรงไปไม่ถึง ไปไม่ถึงหลัง ไปไม่ถึงหลังวิ ถือว่าดี ถือว่าสวย ถือว่ารู้จักกันจริง โอ้โหบอกมาสิครับ ใส่เดียวมาเลยครับผมผมรออยู่ ผมรอรับอยู่โอ้โหไม่อีกสองว่าเพื่อนเล่นยันปีหน้าเลยปะเนี่ยเอาจริงคลิกเดียวยันเล่นยันปีหน้าเลยป่ะ โอ้โหโคตรเด็ดบอกเลย ไดโน ไดโนลูกแม่ เกมโปรดเหมือนกันนะเกมนี้นะเพราะว่า ตัวคูณเป็นสไลด์อะเพื่อนๆ ไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันมันไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้นะไลนอกดีกว่าไลนอย่าพูดถึงเอออาจจะแล้วแต่คนนะเพื่อนแต่ว่า เราชอบไหลนอกมากกว่า เพราะว่าไหลหน่อยไหลน้อยหรือในเราว่าไหลนอกมันโอเค เออไปเบ็ดเก้าสิบนี่เมื่อรออะไรล่ะแม่คลิกเดียวมาแล้วอะไปดีครับ เฮ้ยมันเพื่อนอย่าบอกนะ ว่ามันเข้าอีกอะเฮ้ยสำหรับเกมนี้สองคลิกเหลือเฟือ สองคลิปเหลือแล่แล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โห แต่ว่าดอกนี้น่าจะเน่าแล้วนะ ไม่น่าเหลือ โห ดอกที่แล้วเก็บหมดแล้วดอกนี้ไม่น่ามาเหลือถึงดอกนี้ได้ เอามีวายไหมวาย มีวายคู่ สวยทำอุ้ย มีวายอีกหนึ่งุ้ยได้อยู่วายคู่อีกแล้ว ไป ไปดิเพื่อนเกมอ่ะ โอ้โห ดูวายกระล่ำเบลือวายกระด้องกระแดงโอ้โห วายอะไรขนาดนั้น สวย สวยมาก ไปอีกสี่อย่าให้เน่าไปอีกสามอย่าให้เหลือ โอ้โหมาอีกสองครับเพื่อน เอาดีครับ เอากับเขาดีครับ มาดีครับ วาย ไปเพื่อน ว้าวบวยหนึ่งเขียวมา อุ้ยดูยดูยดูยดูยดูยดูยดูยดูยดูยมาอีกหนึ่งครับมาดิครับ ผมรออยู่ครับ สายเดียวมาเลยครับ สายเดียวมาเลยโอ้โหบุ้ยเ่เอาแล้วเล่นกันปีหน้าเลยโอ้ยได้ได้ได้ได้ได้ถือว่าเด็ดโอ้ยบวกมาอีกแล้วบวกมาอีกแล้วเอา อุ๊ยสำหรับเกมนี้นะสองคลิกพอเพื่อนปิดเก้าเก้าทางจริงเก้าไปไม่หยุดเลยเนี่ยไปอยู่สองหมื่นหนึ่งแล้วนะอึ๊บโอ้โหได้ได้ได้สวย ถือว่าดีถือว่ารู้จักกันอีกหนึ่งหมุนครับผมเอี้ยวโอ้สำหรับเกมนี้ลุ้นมันลุ้นมันกระเด้งกระเด้งอุ้ยดูดิมันยังมาอีกอะยังเก็บตกให้เราอีกนะลุ้นมันแบบกระด้งกระเด้งเลยนะอึ๊บ อุ้ยไม่แล้วเพื่อน มันไม่แล้วไม่สองว่ามันกะจะไม่ให้จบจริงๆนะ มันกะแบบ เอออย่าทิ้งกูไปกูยังให้มึงอยู่งเงี้ยปะโอ้โหเพื่อน เอ้ยโคตรโหด จัดว่าโหด จัดว่าโหดนะคะสำหรับไดโนเกมนี้นะ ไม้นี้นะจัดไปสองคลิกเท่านั้นนะจ๊ะ วันนี้เราไปกันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ